สำหรับประโยคเข้าจูทาแปลว่าใส่กุญแจมือเขาคำว่าเข้าจูแปลว่าจับกุมคำว่าฮ่าแปลว่าเขาสำหรับประโยค我能给我国的大使馆打电话吗แปลว่าผมขอโทรศัพท์หาสถานทูตของผมก่อนได้ไหมคำว่า我แปลว่าฉัน คำว่าหนังแปลว่าสามารถ คำว่าเกแปลว่าให้ คำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่าหัวแปลว่าประเทศ คำว่าะแปลว่าของ คำว่า大使馆แปลว่า สถานทูตคำว่า打电话แปลว่าโทรศัพท์ คำว่า妈 แปลว่าไหมสำหรับประโยค当然了去打吧แปลว่าได้ครับ เชิญเลยครับคำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า了แปลว่าแล้วคำว่า去แปลว่าไปคำว่า打แปลว่าโทรคำว่าป้าเป็นคำเสริมประโยคแปลว่าเหอะหรือเธอ